ทฤษฎีการพัฒนาบทสื่อเสียง ผู้เรียนควรใช้หลักไวกอสกี้ ไวกอสกี้ได้พูดถึงเรื่องทฤษฎีพัฒนาการชาวปัญญา โดยเน้นเรื่องการเพิ่มศักยภาพมนุษย์ มีหลายวิธีที่เขาทำ แต่หนึ่งในนั้น ครูอุ๋มสรุปมาง่ายๆว่า เป็นคำถามกระตุ้นความคิดการชี้แนะ หากในบทมีหลักดังกล่าว ดังตัวอย่างบทนี้ านสำหรับเด็กเรื่องเบซรี่อังกี้ ปลาน้อยหลงฝูงลำธารใสสะอาดที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตา มองเห็นสิ่งมีชีวิตใต้น้ำมาใส่อยู่ ที่ริมตลิ่งมีครอบครัวปลาสอดที่แม่ปลากำลังพาลูกๆของเธอออกว่ายน้ำหาอาหาร เธอนับลูกปลาน้อยของเธอว่ามากันครบหรือยังน้องๆช่วยแม่ปลานับสิคะว่าลูกปลามีกี่ตัวเอ่ยเอ๊ะทำไมมีลูกปลารูปร่างประหลาดตัวนี้เกินมาหนึ่งตัวล่ะ แม่ปลาสงสัย ปลาเฟบตี้ตัวไหนนะ้าจึงขับไล่ออกจากฝูงลูกๆของตนปลาเบบรี่ทนความกดดันไม่ไหว จึงว่ายหนีออกมาจากฝูงปลาสอด มันว่ายน้ำไปเรื่อยๆอย่างมีความหวัง แม้หนทางข้างหน้าจะมองไม่เห็นจุดหมายก็ตามปลาน้อยว่ายไปหวังจะได้พบครอบครัวของมัน จนกระทั่งมาเจอครอบครัวปลาหางนกยูง เจ้าเป็นใครกันทำไมถึงมาตัวเดียวแบบนี้ พ่อปลาหางนกยูงถาม ผมหลงฝูงมาครับปลาเบตี้ตอบ งั้นเจ้าว่ายตามครอบครัวของเราไปหาอาหารก่อนแล้วกัน เบเบลี่ดีใจมาก ที่จะได้มีครอบครัวแล้ว พ่อปลาพาเบเบลี่เข้ามาอาศัยอยู่ด้วย แต่ไม่มีใครยอมรับเบบลี่ได้เลย เพราะมีรูปร่างที่ประหลาดกว่าตัวอื่น จึงถูกลูกปลาหางนกยูงขับไล่ออกมา ด้วยความเสียใจที่ไม่มีใครยอมรับเบบลี่ได้สักที มันว่ายไปในลำธารที่กว้างใหญ่แห่งนี้อย่างไม่ย่อท้อ ผ่านดอกไม้สีสันสวยงาม น้อง ๆ เห็นดอกไม้สีอะไรบ้างคะ ผ่านฝูงหอยขมและปูเสฉวน ในขณะนั้นเองก็มีตะข่ายขนาดใหญ่มากมายมาคุมตัวมัน และฝูงปลารอบๆเอาไว้ นี่มันคืออะไรทำไมมันอึดอัดหายใจไม่ออกแบบนี้เวบลี่ร้องด้วยความตกใจ เมื่อตะข่ายถูกยกขึ้นออกจากน้ำที่นี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยจะเห็นว่า การมีคำถามกระตุ้นให้คิด จะเป็นจุดดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมาก และเป็นเหมือนตัวขั้นอารมณ์การเรียนรู้นานๆผ่านบทด้วย เราไม่อาจรู้ได้ว่าผู้รับสื่อของเราหลุดความสนใจไปตอนไหนคำถามกระตุ้นความคิดนี่แหละ ที่จะเป็นเหมือน มือคอยสกิดแล้วบอกว่าฟังนะ เป็นระยะระยะ